ทั้งใจให้ทำยังไงไม่กาอันดารักที่พี่ไปสัญญาได้ไหมจะดูแลรักษาเพราะมันกันมาจากหัวใจเพราะพี่ไม่เคยจะรักใครเคยจะรักใครได้แบบง่ายๆเท่าเธอก็มันชอบไปแล้วทั้งใจให้ทำยังไงไม่กาอันดารักที่พี่ไปสัญญาได้ไหมจะดูแล ราะมันกันมาจากหัวใจเพราะพี่ไม่เคยจะรักใคร ดีแบบง่ายๆเท่าเธอ รอยยิ้มเธอหวานช่างสะดุดตาเหมือนมีมนตรามาสะกด ใจรวบรวมเป็นวลีเพื่อพูดออกไปนี่แหละสาวงามในดวง ใจเธอทั้งสวยและงามเป็นประกายรังมาจากนวานิยายฉันขอแค่เพียงได้อยู่ข้างกายถึงชีพมาลายฉันก็ยอม อยากบอกว่ารักให้เธอได้ฟังไม่รู้เธออยากฟังไหมว่าใจดวงนี้มันทรมาน เพราะว่ารักเธอมากเกินไปหลงรักเธอแล้วจนหมด หัวใจทำยังไงฉันก็ยอมถึงต้องบุกน้ำหรือลุยไฟ จนตัวต้องตายฉันก็พร้อมก็มันชอบไปแล้วทั้งใจ ให้ทำยังไงไม่กะอันดารักที่พี่ไปสัญญาได้ไหมจะดูแลรักษาเพราะมันกันมาจากหัวใจเพราะพี่ คยจะรักใคร เคยจะรักใครได้แบบง่ายๆเท่าเธอ ก็มันชอบไปแล้วทั้งใจให้ทำยังไงไม่กะอันดารักที่พี่ไปสัญญาได้ไหมจะดูแลรักษา เพราะมันกันมาจากหัวใจเพราะพี่ไม่เคยจะรักใครใได้แบบง่ายๆเท่าเธอ ธออุดยามที่เธอนั้นยิ้มเธอทำฉันฟินจนแทบจะบ้าตายหลงรักเธอจริงๆโอ้แม่อดิ่งขอเธออย่าใจร้ายตั้งแต่ได้เจอเธอเธอทำฉันสั่นเลยวันไปทั้งหัวใจ อยากได้ตัวเธอมาครอบมาครองมาเป็นคู่ครองของหัวใจยามที่เธอนั้นยิ้มเธอทำฉันฟินจนแทบจะบ้าตาย หลงรักเธอจริงๆโอ้แม่อดิ่งขอเธออย่าใจร้ายก็เธอช่างสวยและงามตา างเทพี่ดาลงมาเกิด ไม่มีคำไหนจะพันนานาเพชรดินจินดา ก็ไม่เท่าเธอ และต่อจากนี้ฉันขอสัญญาว่าฉันจะรักแค่เพียงเธอ ถ้าได้เธอนั้นเป็นภรรยา ดวงจันทร์บนฟ้าฉันจะหามาให้ก็ชอบไปแล้วทั้งใจทำยังไงไม่กะอันดารักที่พี่ไปสัญญาได้ไหมจะดูแลรักษาเพราะมันกิันมาจากหัวใจเพราะพี่ เคยจะรักใคร ได้แบบง่ายๆเท่าเธอ ก็มันชอบไปแล้วทั้งใจทำยังไงไม่กอันดารักที่พี่ให้ไปสัญญาได้ไหมจะดูและรักษาเพราะมันเกิดมาจากหัวใจเพราะพี่ไม่เคยจะรักใคร ได้แบบง่ายๆเท่าเธอ